He don't touch sometimes he don't sleep ทำเพลงจนไม่ได้พักครับ so far ก็มาคลีนเกหายแบบลับลับพวกมึงก็ได้แต่ครับครับบางคืนก็มัวแต่รับทรับอยู่แล้วกูเลยไม่ค่อยจะมีเงินเป็นปึก กองดึงดึกน้องนมาโกเกสำของโนของกองชีดินของปลอมและปลอมแบรนด์น้อง We really came from the north Hello Fix โอนเงินมาพร้อมกับ sleep ได้เพียไม่ต้องเทปตอนนี้หัวของผม tripping and she My girl her heart too deep I have from her to see Tea treated like a queen Sunday ไม่ใช่นะไม่ใช่แม่ไม่ต้องห่วงน้องหนูจะทำให้สบายจำคำที่แม่สอนน on my mind อ n my m i ม่ ไม่มีเราเพื่อนพ้อง cause me lies who me lies and there we shine I be s ะวิชัยแม่ไม่ต้องห่วงน้องหนูจะทำให้สบายจำคำที่แม่สอนน้ำมันไม้เอามาไม้ร่างกายกูไปพร้อมแต่กูไม่ตาย กูไม่ตาย แต่กูจะตายถ้าความเมากูหมด ไปไม่สนว่าบริบทแต่น้ำบอกพี่โบอย่าหมดไฟพวกมึงก็รู้ ก็รับสบทไปเป็นความจริงเหนือสิ่งอื่นได้ just call him trust if you don't like yeah แต่กูจะตายแต่ความเมากูหมดไปไม่สนว่าบริบทได้น้องบอกกูนายหมดไฟ และมึงก็รู้ที่กูรับสบทไปคือความจริงเหนือสิ่งอื่นได้เพราะว่าดนตรีนี่คือมาลาย I don't f e l โอนเงินมาพร้อมกับสลิปแต่เบียไม่ต้องติด ตอนนี้หัวของผมติดปิน and shit My girl had to dip I have from all the city Then I t r e her like a queen Yeah ก็อนุญาตน้องเติมบนแลวการที่พี่มาแลบในเทคนี้บอกกูน่าจะทำมันต่อไปแต่กูไม่สนใจ ว่าใครจะว่ายังไงแล้วกูจะแลบมันต่อไปนะมึงไม่ทำอะไรก็จะทำให้คนอื่นก็ไปได้ก็แล้วมันจะยากทันกู ขอบคุณเพลงทุกๆ เพลงบนโลกใบ นี้ที่ทำให้กูได้รู้จักมัน และที่บอกให้ผมนั้นเลิกซิปิลีนซิปิลีนผมจะเลิกให้ในวันที่มีลูกมีเมีย ผมจะเลิกมันทุกๆ อย่างเลยตอนนี้ถ้าไม่ซีดยังไงก็ตายยังไงก็ตายพอถึงเวลาเชื่อว่าผมทำมันได้ และลุงไม่ต้องห่วงน้องผมจะทำให้น้องสบายจบทุกคำสอนของ ผมไปผมแต่ว่าผมตายไม่ได้ แต่กูจะตาย แต่ความเมากูหมด ไปไม่สนว่าบริบท ได้น้องบอกกูนะเฮียหมดไฟ และมึงก็รู้ที่กูแรปสะบดไปคือความจริงนะสิ่งอื่น ได้เพราะว่าดนตรีนี่คือมาไลฟ์